สวัสดีค่ะพี่เมย์เมที่นี่แฮนด์เมดค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ จะเป็นเสื้อรหัส MF071 EP นี้จะเป็น EP 1นะคะ เสื้อตัวนี้พี่เมย์จะพาถักด้วยลาย half double crochet คือลายพันควักธรรมดานะคะ ไหมที่ใช้พี่จะใช้ไหมขนแกะในการถัก เสื้อจะเป็นทรงง่าย ๆนะคะ เป็นเสื้อคลุมกันหนาวเสร็จไวนะคะ เรามาลองถักไหมขนแกะกัน ทรงเสื้อจะถักจากคอลงมานะคะ ถักคอลงมาแยกออกมาเป็นทั้งหมดสี่มุม ถักเพิ่มสี่มุมจนได้ขนาดของรอบอกหารสองนะคะ รอบอกของเสื้อตัวนี้ต้นแบบของพี่เมย์ถักหนึ่งร้อยเซนหารสองวัด มุมฝั่งทางซ้ายมาถึงทางขวาตรงนี้ค่ะ จะได้ห้าสิบเซนพอดี ถ้าช่วงตัวได้แขนจะมาตามสัดส่วนของมันนะคะ แล้วหลังจากนั้นเราจะเชื่อมลักแร้ต่อยาวมาเป็นตัวเสื้อ เสื้อตรงชายเสื้อจะเป็นลายจ้ำ นะคะเป็นจ้ำตรงนี้จะเป็นลายลูกฟูกเล็ก แล้วก็ถักเป็นแขนออกมา เป็นจ้ำเหมือนกัน แล้วก็ต่อคอขึ้นไปค่ะ ขนาดของตัวเสื้อปรับได้ตามความต้องการนะคะ คลิปพี่เมย์ทำเป็นคลิปตัดต่อ ถ้าไว ไปกดหยุดดูไม่ทันกดย้อนค่ะ ค่อยๆดูดูแล้วก็ทำความเข้าใจก่อนลงมือถักนะ วิธีเริ่มเราจะเริ่มงานโดยการที่ขึ้นงานเป็น half double crochet นะคะ half double crochet ก็คือลายพันควักหรือลายตัวทีที่เราเรียกกันนะคะ ดึงขึ้นมาสามห่วงแล้วรวบ ขึ้นหกสิบหลัก ทีนี้จำนวนที่ขึ้นตรงนี้นะคะจำนวนหลักนี้จะขึ้นอยู่กับเข็มขึ้นอยู่กับไหมที่ใช้ไหมพี่เมย์ใช้เป็นไหมขนแกะ ไหมขนแกะมันค่อนข้างฟูนะคะหกสิบหลักวัดรอบศีรษะได้พอดี แล้วแบ่งงานออกเป็นสิบยี่สิบสิบ แล้วก็ยี่สิบ สิบสองข้างเป็นแขน ฝั่งนี้เป็นหลัง ฝั่งนี้เป็นหน้าค่ะ เรามาดูอุปกรณ์ที่จะใช้ในการถักนะคะ ไหมตัวเสื้อพี่เมย์จะใช้เป็นไหมขนแกะนะคะ เป็นไหมสีออกสีปูน ไหมขนแกะ เส้นมันจะเป็นเส้นเล็กนะคะ แต่ฟู เพราะฉะนั้นเวลาถักใช้เข็มหัวใหญ่ถักจะถักได้ง่าย ของพี่จะใช้เข็มทองสองหัวนะคะ ขนาดหัวที่ใช้คือเจ็ดทับศูนย์ หัวใหญ่ ๆเข้าไว้นะคะ จะถักขนแกะได้ง่าย ตัวนี้ถ้าถักสีเดียวก็สวยนะคะ หรือจะถักเล่นสีก็สวยค่ะ งานที่ถักออกมาตอนที่เราเริ่ม หน้าตาจะเป็นแบบนี้ ของพี่เมย์เริ่มที่เห็นนี้นะคะ ฝั่งทางขวาฝั่งทางซ้ายตรงนี้สิบหลัก ตรงนี้ยี่สิบฝั่งนี้ยี่สิบแล้วลองสวมศีรษะถักแยกสี่มุมออกมาเรื่อยๆจนได้ขนาดของรอบอกตรงนี้ค่ะ หารสองเวลาสาธิตนะคะ ไหมขนแกะเวลาสาธิตตรงวิธีเริ่มต้นที่เป็น half double crochet เราจะมองไม่เห็น เพราะฉะนั้นตอนสาธิตพี่เมย์จะสาธิตโดยการใช้ไหมพรมในการขึ้นให้ดูก่อน ว่าขึ้นแบบไหน อุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมตอนก่อนที่เราจะเริ่มต้นขึ้นงานนะคะ หามาร์กเกอร์สี่อันนะคะ เป็นสีต่างอันนึง ตรงนี้จะให้รู้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุด เข็มสอดนะคะ ตัวนี้เอาไว้เก็บเศษ แล้วก็กันไก พี่จะสาธิตโดยการใช้ไหมพรมนะคะ วิธีถักจะเหมือนกัน เพียงแค่ว่าถ้าพี่ขึ้นด้วยขนแกะเราจะมองไม่เห็น พี่ใช้ไหมพรมเส้นเดียวนะคะ หัวเข็มที่ทดลองให้ดูคือห้าทับศูนย์นะคะสำหรับไหมพรมเส้นเดียว พี่ใช้ห้าทับศูนย์แต่งานจริงที่เป็นไหมขนแกะนะคะ พี่ใช้เจ็ดทับศูนย์ในการถัก เวลาเราถักฮาร์ปดับเบินโคเชไม่มีโซ่นะคะ เริ่มงานค่ะ ดึงห่วงเข้ามาเป็นโซ่สอง พันหัวเข็มนะคะ เวลาถักถักหลวมๆดันหัวเข็มยาวแบบนี้ แล้วเอานิ้วกลางจับ แทงลงไปตรงโซ่อันแรก ดึงห่วงขึ้นมา ดันยาว พอดันยาวแบบนี้นะคะ เราจะได้ตัวขนาดโซ่เท่ากับเข็มที่เราใช้ ถักโซ่หนึ่งเอามือจับตรงโซ่หนึ่งไว้ แล้วเรารวบสามห่วงพร้อมกัน เป็นการถักฮาร์ปดับเบิลโคเช ันหัวเข็มค่ะ ลงไปตรงโซ่ ตัวแรก เอาห่วงขึ้นมา รวบโซ่หนึ่งก่อน แล้วรวบสามพร้อมกัน ต่อไป ลงโซ่ตัวแรก ถักโซ่หนึ่งก่อนนะคะ แล้วรวบสามพร้อมกัน ลายออกมาจะได้เป็นหน้าตาแบบนี้ เราจะลองใช้เป็นไหมพรมเส้นเดียวถักก็ได้นะคะ ตัวไหมตัวเข็มไม่ได้มีข้อจำกัดในการถัก ลายจะเป็นลายธรรมดาค่ะ ถักเสร็จไว พี่จะเน้นเป็นขนแกะ เพราะว่าใส่ แล้วอุ่นนี่ค่ะถ้าเราถักขนแกะเราก็ถักแบบนี้ แต่ขนแกะมันจะมองไม่เห็น เพราะฉะนั้นตอนเราถักเราต้องใช้มือแหวกนะใช้เข็มหัวใหญ่ แทง ไปตรงโซ่ ดึงห่วงขึ้นมาโซ่หนึ่งก่อน แล้วก็รวบ ถักออกมาทั้งหมดหกสิบ นับจำนวนแบบนี้นะคะ เวลาถ้าเป็นขนแกะเราก็นับแบบนี้เอามือจับนี่ค่ะสองสาม สี่นับแบบนี้ มาเรื่อยๆ ทั้งหมดหกสิบตัวค่ะ ชิ้นงานจริงนะคะ พี่เมย์จะใช้ไหมขนแกะในการถัก อันนี้เป็นชิ้นงานสาธิตนะ พี่ใช้ไหมพรมถัก ถ้าเป็นไหมขนแกะนะคะ หลังจากที่เราได้ออกมาทั้งหมดหกสิบห่วง ให้คุณลองจับชนกันแบบนี้นะคะ แล้วลองสวมศีรษะดูว่าผ่านไหม ถ้าไม่ผ่านสามารถเติมได้ ถ้าเป็นไหมขนแกะมันจะผ่านได้นะคะ อันนี้เป็นไหมพรมนะ หลังจากนั้นนะ ให้เอาหัวเข็มแทงลงไปตรงโซ่ที่สองตรงนี้ค่ะ แล้วดึงผ่าน ดึงห่วงผ่าน แล้วเลื่อนห่วงมาหนึ่งห่วง เลื่อนห่วงมาหนึ่งห่วงนะคะ รวบนับเป็นโซ่ตัวที่หนึ่ง ถักอีกหนึ่งตัว แล้วถักฮาร์ปดับเบิลโคเชลงไปในช่องตรงนี้ สองตัวนะคะ ลงไปในช่อง แล้วด้านล่างวิธีที่ทำให้ตรงด้านล่างมันต่อกัน นี่นะคะ เราจะใช้เข็มสอดหรือเราจะใช้เข็มโคเชก็ได้นะคะ เกี่ยวห่วงนี้มา พาดดึงผ่านแล้วล็อกไหม นะคะงานด้านล่างจะเชื่อมต่อ แล้วเราค่อยเอาไปใช้ในการเก็บคอเสื้ออีกครั้งหนึ่งนะคะ ตรงนี้เราจะเว้นไว้ก่อน แล้วเราจะใส่มาร์กเกอร์จุดที่จุดที่ให้ใส่ตัวแรกตรงนี้นะคะ ตรงที่มีการถักโซ่สองแล้วก็ฮาร์ปดับเบิลโคเชลงไปเนี่ย เวลาใส่ใส่ช่องระหว่าง ช่องระหว่างหลัก แล้วนับค่ะ นี่นะคะ สอง สี่ หก แปด สิบ ตรงนี้สิบตัวนะคะ แล้วเราก็ใส่อันที่สอง เป็นหัวไหล่ หลังจากนั้นเราก็นับต่อตรงนี้เป็นยี่สิบนะคะ สอง สี่ หก แปด สิบ สิบสอง สิบสี่ สิบหก สิบแปด ยี่สิบ แล้วก็ลงตรงช่องระหว่าง ตรงนี้ก็จะมาอีกสิบ สองสี่ หก แปด สิบ ห่วงที่เหลือตรงนี้จะได้เท่ากับคอด้านด้านหลังก็คือ ยี่สิบ เราก็จะได้เป็นหน้าตาของคอเป็นสี่เหลี่ยมออกมา จุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดอยู่ตรงนี้ วิธีถัก ถ้าเป็นไหมขนแกะคุณต้องใช้วิธีแหวกเอานะคะ นะเวลาเราถักนะ ตรงนี้ช่องระหว่างหลัก หลังจากที่เราถักตรงนี้สองตัวเสร็จแล้วนะคะ เดี๋ยวงานจะวนกลับมาเพื่อปิดตัวที่เหลือ ถักลงไปที่ช่องดึงห่วงขึ้นมาสูงนิดนึงแล้วรวบเนี่ยพันหัวเข็มลงไประหว่างตัวมันค่ะ ขึ้นมาแล้วรวบแบบนี้ แล้วรวบ แทงลงไประหว่างตัวมันนะคะ ถ้าเป็นขนแกะคุณต้องใช้มือแหวกแบบนี้ เดี๋ยวพี่จะถักคนแก่ให้ดู อันนี้สาธิตเพื่อให้คุณเห็นลาย แล้วรวบ มันจะได้เป็นตัวฮาร์ปดับเบิลโคเชอ้วนๆออกมาแบบนี้ ถ้าเราใช้เข็มหัวใหญ่ตัวก็จะอ้วนกว่านี้ เนี่ยพอลงไปแบบนี้เสร็จแล้ว นะ ตรงนี้ตรงจุดมาร์กเกอร์ที่เราใส่ไว้ตรงนี้ค่ะ ที่เป็นระหว่างเนี่ย ในช่องระหว่างตรงนี้นะให้เราถักสองตัว คู่กันเลย เป็นทางแยกค่ะ ขั้นด้วยโซ่หนึ่ง แล้วคุณก็ถักอีกสองตัวลงไป เป็นการเพิ่ม เราจะถักเพิ่มลายแยกสี่มุมนะคะ สิ่งที่ได้คือมันจะได้แขน มันจะได้หน้าอก มันจะได้ด้านหลังนะคะหลังจากนั้นนะ ตัวนี้ เอามือแหวก พันหัวเข็มลงไปที่ช่อง แล้วก็รวบ ถักแหวกลงไปที่ช่องแล้วมาดูตรงมุมนะที่มุมนะคะ มุมทั้งทั้งสามมุมอันนี้เป็นมุมที่หนึ่งนะมุมที่สองเราก็จะถักอย่างเงี้ยค่ะ ลงไป มุมที่สาม ถักสองตัวขั้นด้วยโซ่หนึ่ง แล้วก็สองตัว มันจะมีอยู่สี่หลักลงไปเพื่อขยายงานค่ะ แบบนี้ เราถักวนมาจนมาถึงตรงที่จุดที่เราเริ่มต้น เวลาถักถ้าเป็นงานจริงนะคะ เราต้องแหวกแบบนี้ ขึ้นมามีสามแล้วรวบ ไหมขนแกะนะคะ มันจะเป็นไหมเส้นเล็กก็จริง แต่มันฟู เวลาเราถักมองไม่เห็น ต้องใช้วิธีแหวกแหวกลงไปแบบนี้นะอ่ะ ทีนี้มาดูตรงจุดสุดท้าย ตรงนี้ค่ะ ตรงช่องนี้ ลงไปช่องนี้ก่อน แล้วช่องนี้ที่เราเริ่มไว้สองหลัก เห็นไหมคะ เรา ต้องถักเพิ่มตรงนี้อีกสองหลัก เพื่อให้เป็นสี่ ตรงทางแยกจะมีเท่ากันนะคะ ทีนี้เวลาปิดงาน ตรงกลางมันขั้นด้วยโซ่หนึ่ง เวลาเราปิด เราแทงลงไปตรงโซ่แบบนี้เลย ดึงห่วงออกมาอย่างนี้นะคะ แล้วรวบแล้วเวลาเราขึ้นแถวต่อไป ตั้งแต่แถวที่สองเป็นต้นไป มันจะถักเหมือนกัน ถักขยายไปเรื่อยๆนะคะแทงกลับมาที่ช่อง แทงที่ไปข้างหน้านะคะวนกลับมาข้างหลัง มาตรงช่อง ดึงห่วงขึ้นมา แล้วรวบถักโซ่อีกหนึ่งแล้วพันหัวเข็มลงไปที่ช่อง ขึ้นมามีสามแล้วรวบ แล้วเอามือแหวกช่องเนี่ยค่ะ ถักต่อนะคะแหวกลงไปที่ช่อง อันนี้เป็นไหมพรมนะคะ ทีนี้มาดูชิ้นงานจริง พี่ถักด้วยวิธีการเมื่อกี้เนี่ยค่ะ แล้วถักวนมาเรื่อยๆ เห็นไหมงานที่เราได้ออกมางานมันจะเป็นงานแน่น ๆนะคะ เพราะว่าไหมมันฟู เวลาเราถักให้เราดึงตัวขึ้นมามาดูวิธีถักนะ ใช้เจ็ดทับศูนย์นะคะนะใช้มือแหวก มันจะต้องลงตรงช่องที่มือแหวกพันหัวเข็มค่ะ ดึงสูงขึ้นมานิดนึงแล้วรวบพันหัวเข็ม ดึงขึ้นมานิดนึง แล้วรวบเราจะได้งานที่นุ่มฟู ลงไป ที่ กลางช่อง พันหัวเข็ม ลงไประหว่างหลัก แล้วรวบ ถัก เพิ่ม มา เรื่อย ๆ ปิดงานเหมือนที่พี่ปิดให้ดูเมื่อสักครู่ค่ะ จนงานมันได้ได้ขนาดของรอบอกหารสอง ถ้าเราจะเปลี่ยนสีก็สามารถเล่นสีได้ เดี๋ยวจบจากแถวนี้พี่จะเล่นสีนะคะ เล่นสีก็คือเอาอีกเส้นหนึ่งมาสลับ เวลาเราถักเราใช้นิ้วกลางข้างเนี้ย แหวกงานนำนะฮะแหวกงานนำแล้วก็ถักดึงขึ้นมา คนแก่จะถักได้ไวนะคะ พันหัวเข็ม มันจะถักได้ค่อนข้างไว งานมันฟู ถักมาเรื่อยๆจนมาถึงมุมเดี๋ยวพี่ทำมุมให้ดู อย่าลืมดึงสูงขึ้นมานิดนึงนะ ตัวจะได้ฟูเนี่ยค่ะดึงสูงแล้วรวบ ดึงสูงแล้วรวบ หัวเข็มใหญ่ ๆ จะถักได้ง่าย ดันหัวเข็มยาวค่ะจะถักได้ง่ายเราแหวกมาทุกหลัก จนเรามาเจอหลักนี้หลักที่เป็นเส้นแนวทะแยงสี่ด้านนะคะ ถักตัวที่หนึ่ง ลงไปอีกครั้งหนึ่งตัวที่สอง ขั้นด้วยโซ่หนึ่ง แล้วเราหักลงไปอีกสองตัวค่ะ ตัวที่หนึ่งนะะตัวที่สอง เป็นการเพิ่มมุม ให้ชิ้นงานมันขยายออก แล้วเราก็เอามือแหวกต่อนี่ค่ะต้องลงตรงนี้ อันนี้หนึ่งหลักนะ ถักวนมาเรื่อยๆ เดี๋ยวมาดูตอนจบกับตอนเริ่มต้นแถวใหม่ค่ะ แล้วก็พี่จะเปลี่ยนสี เอามือแหวกแล้วก็ถักแบบ เนี้ย เรามาดูวิธีปิดงานนะคะ งานก็จะปิดเหมือนกับตอนที่พี่สาธิตด้วยไหมพรมค่ะ เพียงแต่ว่าเราจะมองไม่เห็น เวลาถักเราก็ใช้แหวกแบบนี้มาเรื่อยๆ นี่นะ แหวกมาทุกหลัก แหวกมาทุกหลักจนมาถึง ตรงนี้ค่ะ ที่เราเริ่มต้นด้วยโซ่สองกับหนึ่งหลัก เราถักลงไปอีกสองตัว หนึ่ง ตัวที่สอง เวลาปิดงานนะคะ ตรงนี้มันมีสองตัวเห็นไหมตรงนี้มันเป็นโซ่ ปิดงานเอาหัวเข็มแทงลงไปที่ช่องโซ่ตรงนี้ค่ะ ดึงห่วงออกมาแล้วรวบ แล้วเวลาเริ่มต้นแถวใหม่นะคะ เอาหัวเข็มแทงลงไปที่ช่อง ดึงห่วงออกมา รวบนับเป็นโซ่ตัวที่หนึ่ง ถักอีกหนึ่งตัวเป็นโต้โซ่ตัวที่สอง แล้วถักฮาร์ปดับเบิลโคเชลงไปอีกหนึ่งตัวแบบนี้ เราจะถักแบบนี้วนไปเรื่อยๆ ถ้าเราไม่เปลี่ยนสี ทีนี้พี่จะเล่นสี เวลาเราเล่นสีเล่นง่ายที่สุดก็คือ ใช้วิธีมัดเข้าไปค่ะ ตรงสีชมพูตรงนี้เป็นสีหลัก หลังจากที่ขึ้นแบบนี้แล้วนะ พี่ปล่อยสีชมพูไว้ก่อน สีที่เปลี่ยนพี่จะเอาเวียนใกล้ ๆ ตรงนี้ค่ะ ใกล้ๆกับตรงจุดที่เริ่ม เปลี่ยนแล้วแต่เราชอบนะเราเราจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรก็ได้ จะเป็นกี่แถวเปลี่ยนครั้งก็ได้ค่ะ อันนี้พี่จะเปลี่ยนประมาณเจ็ดแถวแล้วก็เปลี่ยนเป็นสี อันนี้เป็นสีกาแฟ เพื่อให้เสื้อมันมีลายไม่เรียบนะ เนี่ยเวลาต่อก็ต่อเข้าไปที่ช่อง ต่อดึงห่วงออกมา แล้วก็มัดค่ะมัดเงื่อนตายเงื่อนเดียวก็อยู่ละ ไม้คนแกะไม่หลุดง่ายนะคะ เนี่ยถ้าเรากลัวมันหลุดเราก็มัดสองครั้งแบบนี้เราทิ้งปลายไว้เลย ข้างหลัง เจ็ดทับศูนย์ดึงห่วงขึ้นมาค่ะ ดึงขึ้นมา โซ่หนึ่งสองเป็นฮับดับเบิลโคเชตัวที่หนึ่งแล้วหลังจากนั้นเราถักเราก็เบี่ยงเก็บเส้นนี้มาเลยแหวกลงไปที่ช่อง แล้วถักเหมือนเดิม เวลาปิดงานมันจะมาปิดตรงนี้นะ เพราะฉะนั้นตรงมุม เรามาดูตรงมุม เราแหวกมาเรื่อยๆก่อนแหวกมาเรื่อยๆจนมาถึงตรงมุม มุมตรงนี้เราก็ถักสองตัว เบี่ยงไหมไป ใบสีชมพูเราไม่ได้ใช้เบี่ยงส้นไปด้านหลังค่ะ ขั้นด้วยโซ่หนึ่ง เปลี่ยนเป็นสีอะไรก็ได้นะคะ ตามชอบนี่ตรงนี้ก็ถักสองตัว สองโซ่หนึ่งแล้วก็ถักอีกสองตัว หลังจากนั้นเราก็แหวกแต่ละลาย ลงไป ถักแบบนี้ค่ะ จนได้ความกว้างของรอบอกหารสอง